การจัดการส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด โดยผู้เรียนสามารถเปลี่ยนข้อความการแสดงผล การสั่งให้แสดงผล หรือซ่อนไม่ให้แสดงผล แต่การเลือกแสดงผลหรือการตกแต่งบางอย่าง อาจต้องมีการสั่งซื้อนะคะ เช่น landing page welcome pop up welcome page promotion และ คูปองเป็นต้น จะเห็นได้ว่าการตกแต่งร้านค้าออนไลน์ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ผู้เรียนจะต้องลงมือทำและดูผลการตกแต่ง ซึ่งหากตกแต่งไปแล้วไม่พอใจ หรือยังไม่เหมาะสมกับร้านค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เบื้องต้นไม่แนะนำให้ใช้บริการส่วนที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม แต่เมื่อเข้าใจระบบพื้นฐานที่มีอยู่แล้วทั้งหมด และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และเห็นประโยชน์ ความคุ้มค่าของบริการที่จะสั่งซื้อเพิ่ม แล้วจึงค่อยซื้อบริการส่วนเสริมต่างๆ แต่ก่อนสั่งซื้อเพิ่ม ต้องศึกษาให้เข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการซื้อบริการที่มีอยู่อย่างแท้จริง